พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนแชมป์สิ่งประดิษฐ์ยัง Makers Contest ปี 3 วัฒนธรรมเมเกอร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า โครงการ Enjoy Science ยัง Makers Contest จึงได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ครับ โครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี 3 ได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ รอบชิงชนะเลิศโดยหัวข้อการประกวดคือ นวัตกรรมโลกสีเขียว หรือ Green Innovation รางวัลชนะเลิศสายสามัญได้แก่ ทีมโรงเรียนสตรีพัทลุง จากผลงานหุ่นยนต์ขจัด คราบสกปรกบนผิวน้ำ และรางวัลชนะเลิศสายอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีจากผลงาน Clean Oyster โดยเยาวชนทีมชนะ เลิศจะได้รับทุนการศึกษา และโอกาสในการเข้าร่วมงานเมกะแฟร์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ สู่การเป็นนักคิด นักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคตร่วมส่งเสริมเมกเกอร์เยาวชนไทย โดยโครงการเชฟฟรอนเอนจอยไซน์สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000